อนนี้ฉันเลยอยากทราบแล้วพี่โอ๊คค่ะแบรนด์ของเราดีขนาดนี้ค่ะมีเขาเรียกว่ากระบวนการผลิตยังไงบ้างอ่าอย่างแรกเลยนะคะ ก็เรามีการคัดสรรสมุนไพรชั้นเลิศจากทั่วทุกมุมโลกโอ้โห่านะคะ อย่างเช่นตัววีทัศนะคะวีทัศเนี่ยประกอบไปด้วยโสมนะคะโสมเรานำเข้าจากอเมริกา โอ้โห ไม่ธรรมดาเห็ดลินจือนะคะคะเรานำ เข้าจากญี่ปุ่นเป็นสายพันธุ์ G2 นะคะถังเช่านะคะ เรานำเข้าจากทิเบตนะคะ แล้วเรายังมีมะขามป้อมนำเข้าจากอินเดียนะคะ สมุนไพรพวกนี้พอเราคัดสรรจากทั่วทุกมุมโลกละว่ามันเห็นผลดีแล้วก็มีสารสำคัญดีนะคะ เราก็นำมาสกัดเอาสารสำคัญนะคะ บางตัวเนี่ยพี่สกัดโดยสเปรย์ดาย บางตัวสกัดโดยฟรีซดายคือผ่านความร้อนหรือผ่านความเย็นนะคะ แล้วแต่สมุนไพรแต่ละชนิดนะคะพอพี่สกัดเอามาแล้วเนี่ยพี่ถึงจะบรรจุลงในแคปซูลนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้พี่เล่าให้เชอรี่ฟังไปแล้วว่าหน้าที่ของพี่เนี่ยก็คือพี่พี่มีหน้าที่ในการที่นำสมุนไพร หรือสูตรหรือภูมิปัญญาหรือว่าคัดสรรหาสูตร สมุนไพรที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกนะคะ มาผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้มันเห็นผลไว ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยในการที่พี่สกัดเอาสารสำคัญออกมานะคะ ในแต่ละตัวแต่ละตัวเพื่อตอบโจทย์เรื่องอะไร อย่างแรกเลยเพื่อให้เห็นผลไว เปลี่ยนแปลงเร็วนะคะ อย่างที่2เพื่อให้สะดวกทานค่ะสองแคปซูลก่อนนอนอ่าไม่ต้องทานแบบ 2แคปซูลเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน มันจะเยอะเกินไป ใช่แล้วก็แบบไม่ต้องทานนานๆนะคะหลายๆเดือนติดต่อกันกว่าจะเห็นผล อันนี้คือการตอบโจทย์ว่าทำไมพี่ถึงสกัดเอาสารสำคัญออกมานี่เป็นเพียงขั้นตอนแรกนะคะน้องเชอรี่ขั้นตอนแรกนะคะ เราก็คัดสรรหาสมุนไพรนำมาสกัดเอาสารสำคัญนะคะ แล้วเราก็ มาผสมในสูตรตำรับยาของเรานะคะ เมื่อผสมในสูตรตำรับยาของเราแล้วเนี่ยเราบรรจุนะคะในแคปซูลแคปซูลเราได้รับมาตรฐานฮาลานนะคะโรงงานที่ผลิตเนี่ยได้รับมาตรฐานฮาลานนะคะ แล้วก็ผ่านกระบวนการฉายรังสีแกรมมา การฉายรังสีแกรมมานะคะจริงๆ แล้วคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักนะคะการฉายรังสีแกรมมาเนี่ยมันเป็นมาตรฐานการผลิตระดับสากลนะคะจริงๆแล้วเนี่ยยาแผนปัจจุบันของเรานะคะที่เราทุกคนทานอยู่เนี่ยผ่านการฉายรังสีแกรมมานะคะทีนี้สมุนไพรก็เหมือนกันนะคะวีทัสแบรนด์ออร์แกนิกเฮิร์บเนี่ย เป็นมาตรฐานการผลิตระดับสากลนะคะ ผ่านการฉายรังสีแกรมมาฉายเพื่ออะไรนะคะ เพื่อป้องกันการปลอมปนของเชื้อโรคในระหว่างกระบวนการผลิตนะคะ อย่างเราจะผลิตยาปัจจุบันเนี่ยก็มีการฉายรังสีแกรมมาเหมือนกัน มาตรฐานนี้จึงเป็นมาตรฐานระดับสากลนะคะ คือมีการฉายรังสีแกรมมาก็จะสังเกตได้ว่าแผงของวีทัศนะคะ เป็นแผงสีทองสวยมากท่านผู้ชม คือถ้าถ้าเห็นใกล้ๆเนี่ยต้องดูว่าแผงแบบ เขาเรียกว่าอะไรดูมาตรฐานมาก ใช่ คือพี่จะบอกนะน้องเชอรี่ไม่ไม่ใช่ว่าโรงงานเข้าแผงสีทองมาทำนะ ไม่ใช่มันมีที่มาที่ไป ใช่แล้วปกติอ่ะ ถ้าเราเห็นผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยเราจะเห็นเป็นแผงสีเงินอ่าใช่ใช่ สีเงิน สีขาวอะไรประมาณนี้ ใช่ใช่แต่ว่าวีทัศเป็นแผงสีทอง เนื่องจากมีการผ่านการฉายรังสีแกรมมา พอเราผ่านการฉายรังสีแกรมมานะคะ แผงจะเปลี่ยนเป็นสีทองทันทีนะคะ แล้วที่สำคัญนะคะ ตอนสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเรามีการตรวจสอบ นะคะว่าเอ๊ะเรามีการปลอมปนหรือเปล่าแล้วที่สำคัญที่สุดของเชื้อโรคหรือเปล่านะคะ แล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะคะ สมุนไพรค่ะน้องเชอรี่ ทุกคนกลัวมากเลยสเตอรอยด์ เคยได้ยินเหมือนกันใช่ใช่สเตอรอยใช่ค่ะก็คือเรามีการตรวจสอบนะคะมาตรฐานไว้ในวีทัศเนี่ยบางคนนะคะถามออกมาเยอะมากเลยว่ามันเห็นผลไวมีสเตอรอยหรือเปล่าอ่าเพราะฉะนั้นนะคะอบมีเทปในการตรวจเทสสเตอรอยให้ดูด้วยนะคะว่าวีทัศนะคะเราปราศจากสเตอรอยนะคะเพราะฉะนั้น ทั้งหมดเนี่ยนะคะคือกระบวนการกว่าที่เรามาจะได้มาเป็นวีทัศหนึ่งแคปซูล ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกผู้ชใช่มแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าของแบรนด์มายืนยันขนาดนี้ค่ะใครที่บอกว่ากำลังหาผลิตภัณฑ์อะไรดี ๆ สักหนึ่งตัว อยากให้คนที่เรารัก อยากให้คุณพ่อ อยากให้คุณแม่ หรือว่าอยากให้แฟน อยากให้คุณปู่คุณตาคุณยายค่ะ มั่นใจแน่นอนนะคะว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ดีที่สุดแน่นอนค่ะ